ดีค่ะ วันนี้นะคะอาจารย์สายคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินค่ะค่ะ ครั้งแรกในการที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยอาจารย์หวายเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นตื่นสนกใช่ไหมแล้วตอนนี้ปัจจุบันน่ะการเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เป็นโลคอสเยอะซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำแล้วจริงๆแล้วอะค่ะ คนเราอะนะคะ คือเดินทางทั้งหนึ่งน่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงวะ ทำไงเเกิดอะไรขึ้น คือพอเวลาไปสนามบินใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน เฮ้ย จะทำยังไง จะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนยังไงเฮ้ยเราจะต้องไปตรงตู้ตรงนี้หรือเคาน์เตอร์ตรงนี้หรืออะไรใช่ไหมคะใช่ อันดับแรกเลยนะคะ เราก็จาต้องมาดูก่อนว่าอะไรกันคะที่เขาห้ามให้ขึ้นเครื่องบินคะข้อห้ามใช่ไหมคะก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาเราขึ้นเครื่องก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบิน เราก็ต้องมาตรวจเช็คก่อนว่าสิ่งไหนบ้างที่เป็นข้อห้ามว่าห้ามนำขึ้นนะ อันนี้ห้ามเด็ดขาด หรือว่าอันนี้ขึ้นได้ แต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะว่าขึ้นได้เท่าจำนวน นแค่ไหนไมีอะไรบ้างคะไม่พูดถึงข้อห้ามกันเลยค่ะ อันดับแรกเราจะต้องเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องลิควิดค่ะลิควิดเนี่ย เราจะต้องมีจำกัดจำนวนนะคะว่าเฮ้ยกี่ชิ้นแล้วก็กี่มิลลิลิตร นะคะ อาจารย์หวายอาจารย์หวายพอทราบไหมคะว่ามันจะเป็นเท่าคือเท่าที่ทราบมาใช่ไหมคะ ห้ามเกิน 100 ค่ะต่อ1ขวดอย่างเช่นตัวอย่าง ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์นะคะ ข้างขวดเขาเขียนว่า 120 อย่างนี้ขึ้นได้ไหมคะแต่ว่าแต่น้ำข้างในไม่ถึงร้อยนะคะไม่ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ถือว่าไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือเอาง่ายๆก็คือขวดต้องเขียนว่า 100 ด้วยมิลลิลิตรนะคะแล้วก็ได้จำนวนนี้คือ 10 ชิ้นเองนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะคือสิ่งของมีคมแล้วก็เป็นพวกวัตถุไวไฟแล้วก็เป็นพวก สินค้าที่เป็น DGR ค่ะ ก็เป็นกแดนเจอรัตกูดก็คือสินค้าอันตรายที่มีบุ๊กอยู่ใน หนังสือที่เขาเขียนไว้ตามมาตรฐานของไออาตาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นมีทั้งหมด9คลาสอันนี้ก็เราก็ค่อยลงลึกไปทางด้านของแอร์คาโก้หรืออะไรไปนะคะ DGR นะคะก็จะเป็นพวกอย่างเช่นสเปย์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สเปย์อะไรได้บ้างคะสเปย์ฉีดผมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะสเปย์ฉีดผมก็ไม่ได้สเปย์ฉีดปากเหรอก็เออใช่ค่ะดับกลิ่นปากแบบรู้สึกว่านั่งบนเครื่องแล้วหลับนานไงคะปากก็จะมีกลิ่นนิดนึง ก็เลยพกไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อันตรายนะ ก็คืออาจจะได้แต่ได้แต่ขวดเล็กๆขวดเล็กแบบเล็กมากๆ เล็กมาก ๆนะคะถ้าเกิดว่าจะพกขึ้นไป แต่ก็จะเป็นพวกครีมชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสเปรย์ฉีดแบบอ่าวอเตอร์อย่างเงี้ยสเปรย์ฉีดน้ำเป็นน้ำแร่น้ำแร่ใช่ที่ชอบใช้เวลาผู้หญิงเนาะติดตัวคือผู้หญิงเวลาแต่งหน้าอันนี้นอกคลิปนิดนึงนะคะผู้หญิงเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต้องมีฉีดสเปรย์น้ำแร่เพื่อให้แบบ เครื่องสำอางสดชื่นอะไรอย่างี้ทุกคนก็อยากจะพกขึ้นไปด้วยอะไรอย่างนี้ แต่มันมีจำกัดอยู่เหมือนกัน ก็คือห้ามเกิน 100มิลลิลิตรเหมือนกันค่ะ